เคยได้ยินคำเตือนที่ว่าเล่นโทรศัพท์มากๆ ระวังเป็นนิ้วล็อกไหมคะ วันนี้ค่ะเราอยู่กับนายแพทย์นรลิศล้วนจำเริญนะคะ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเวชธานี สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะอันดับแรกเลย อาการนิ้วล็อกนี่มันเป็นยังไงคะ คือนิ้วล็อกเนี่ยมีอาการทั้งหมดเป็น 4 ระยะ ถ้าเกิดระยะที่1เนี่ยก็คือเป็นแค่อาการปวด วดที่บริเวณอุ้งมือแต่ว่าอาจจะยังไม่มีอาการของการสะดุดหรือว่าการล็อกนะครับพอเป็นระยะที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการล็อกแล้วกำแล้วมันกำเข้าออกสะดุดนะแล้วถ้าเกิดว่าอาการเป็นมากต่อไปก็จะเป็นถึงระยะที่3ระยะ3เนี่ยเวลากำเข้ามาแล้วเนี่ยออกไม่ได้ คือค้างอย่างนี้เลยค้างอยู่อย่างนี้ต้องใช้มือหนึ่งมาช่วยในการง้างออกจนสุดท้ายถ้าไม่ได้รักษาปล่อยไว้จนถึงระยะที่4นะก็คือนิ้วก็จะผิดรูปถาวรนะเพราะว่าเราอาจจะกำไม่ได้มา นานหรือว่าอาจจะเหยียดไม่ได้มานานแล้วข้อมันก็จะค้างเลยครับอย่างนี้สาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอ คือโรคนี้เราเกิดเกิดขึ้นได้โดยที่ว่าเกิดจากความไม่สมดุลกันของตัวเส้นเอ็น และตัวปลอกเส้นเอ็นคนะครับ คือเส้นปลอกเนี่ยอาจจะหนาตัวขึ้น ใหญ่ขึ้น หรือไม่ตัวเส้นเอ็นเองอาจจะไม่ไม่เรียบเหมือนมเหมือนปกติ ก็จะมีการเป็นรอนอย่างนี้เวลาเรากำแบมันก็เกิดการเหมือนกับติดขัดเวลา ในในในช่องในปลอกกันในปลอกใช่ครับคราวนี้ส่วนสาเหตุจริง ๆ แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุมันมีแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง ก็คือการใช้งาน หลักๆเลยเมื่อกี้ที่เปิดไปก็คือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆนานๆ อันนี้มีส่วนไหมคะมีส่วนคือกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้มือเยอะนะครับ ไม่ไม่ว่าจะอาจจะไม่ได้ใช้งานที่หนักมากแต่ว่ามันเบาแต่มันซ้ำกันนานๆ บ่อยๆ หรือแม้แต่คนไข้ที่ทำทำงานหนักๆก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มัน กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีวิธีการรักษาด้ียกาผ่าตัดผ่านผิวหนัง จะเรียกว่าผ่าตัดหรือเรียกว่าสกิดก็ได้นะ คือเราเนี่ยใช้อุปกรณ์พิเศษอาจจะเป็นเข็มเนี่ยแหละเข้าไปตัดตัวปลอกเส้นเอ็นนะครับ ระหว่างทำเนี่ยก็คือใช้อันตราซาวที่เหมือนกับอันตราซาวที่เราดูเด็กทารกในครรภ์อย่างนี้แหละ แต่ในปัจจุบันเราเอาอันตราซาวมาใช้ในกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วนะ เราสามารถเห็นเส้นเอ็นปลอกเส้นเอ็นนะรวมถึงเส้นเลือดและเส้นประสาทที่อยู่รอบๆนั้น ได้อย่างชัดเจน นะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษานี้จุดประสงค์ในการคือ เราจะตัดตัวปลอกเส้นเอ็นที่มันแน่นนะค่ะโดยที่เราจะไปกระทบกระเทือนหรือว่ารบกวนเนื้อเยื่อส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด เราเรียกว่าก็คือจะบอกคุณค่ว่าเป็นแผลเหมือนกับเราไปเจาะเลือด อ๋อ นิดเดียวเองอก็แผลรูเข็มแค่นั้นเองอนะครับนะ ก็คือคนไข้เนี่ยเนื้อเยื่อส่วนอื่นก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บเลย จะได้เฉพาะตัดเฉพาะสาเหตุที่เป็นโรคเท่านั้นโอ้โหนะเพราะฉะนั้นแล้ว หายหายเหมือนกันะนะครับปวดน้อยกว่าอืมอันนี้ดีดีจริงๆแผลก็เรียกว่าอาจจะปิดกันน้ำไว้ 24 ชั่วโมง แค่นั้นเลยแค่นั้นเลย พอรุ่งขึ้นปุ๊บคนไข้สามารถหายเลยไหมคะ อาการหายเลยไหมคะอาการหายตั้งแต่ตอนที่หลังทำเสร็จเลยทันทีอยู่แล้วพอตัดปอกเสร็จปุ๊บมันก็จะกำแบได้เลย ไม่สะดุดอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาการเจ็บอาการตึงนิดหน่อยอาจจะต้อง รอสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็จะกลับมาใกล้เคียงปกติ แต่ว่าก็จะมีบอกอีกนิดนึงว่า ถ้าเกิดว่าเป็นเจอหมอในระยะที่ 4 แล้วเนี่ย ผลการรักษามันก็จะไม่ได้ดีเท่าตอนระยะสองถึงสามใช่เพราะมีการเรียกว่ามีการยึดติดของข้อไปแล้วต้องมานัทำกายภาพบำบัดหลังจากรักษากันอีก อย่างนี้การสกิดที่คุณหมอบอกว่าใช้เข็มเนี่ยมันทำได้ด้วยตัวเองไหมคะทำด้วยตัวเองที่บ้านได้ไหมคะแบบ ิดเข้าไปนิดเดียวปัญุหมหาอคือดเรามาปัญหาคือเรามองไม่เห็นไงเข้าไปตรงนี้มีเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่บริเวณนี้หมดเลย เราจะรู้ไหมใช่นะคือเราถ้าแต่ถ้ามีเครื่องัตาซาวเนี่ยเราสามารถเห็นพวกสิ่งที่พูดมาได้หมดนะก็คือเรียกว่ามันแม่นยำปลอดภัยครับผมแล้วอย่างนี้ถ้ารักษาอาการนิ้วล็อกแล้ว มันมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมคะแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้ อันดับหนึ่งเลยคือนิ้วล็อกก็เป็นนิ้วไหนนิ้วนั้นนะเวลาเรารักษานิ้วนิ้วนั้นไปแล้วเนี่ย การล็อกเนี่ยจะไม่กลับมาอีกอ่าไม่กลับอีกเลยนะครับแต่คนไข้โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คือหลังจากหายแล้วสมมติเป็นนิ้วกลางหายแล้วเรียบร้อย ก็ดีใจไปใช้งานเหมือนเดิมไปล็อกนิ้วอื่นแทนไปล็อกนิ้วข้างเคียง ใช่ เพราะว่ามันรักษานิ้วไหนนิ้วนั้นนะครับสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของการนิ้วล็อกนี่คือการใช้งานเยอะอ่าคราวนี้ เวลาเราใช้งานเยอะเนี่ยโรคมันไม่ได้เป็นเฉพาะเฉพาะเส้นเอ็นหรือโรคนิ้อกเท่านั้นนะ มันจะมีผลต่อทุกอย่างหลายๆโรคที่เราเคยเจอกันเช่นโรคข้อเสื่อม โรคมือชา โรคมือชานี่คือพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะ มือชาเอ็นปอกปอกเส้นเอ็นที่ข้อมืออักเสบอย่างนี้คือการใช้งานเยอะๆเนี่ย มันก็จะนำพา เป็นปัจจัยเสี่ยงให้โรคพวกนี้ เราเป็นนิ้วล็อกเนี่ยอาการมันเรียกว่าเด่นขึ้นมา แต่อันอื่นไม่ใช่ไม่เป็น ถ้าเรายังไปฝืนใช้งานอยู่เนี่ยในนิ้วนั้นอาจจะไม่ได้ล็อกแล้ว แต่ว่าอาจจะเป็นปวดข้อแทน อาจจะมือชาได้ เพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนก็จะได้รับคำแนะนำว่า ถ้าเป็นนิ้วล็อกมันเตือนแหละมันมาเตือนเราแล้วว่าเราเริ่มใช้งานเยอะเกินไปแล้ว เพราะฉะนั้นต้อง ปรับเปลี่ยนการใช้งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้งานลงเพื่ออป้องกันโรคอื่น ๆ ที่มันมันจะมาพร้อม ๆ กัน วันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาล่าสุดที่ถือว่า นิยมไหมคะตอนนี้ ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นครับ นิยมมากขึ้นแล้วก็ถือว่าง่าย แล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้ด้วยนะคะ ถ้าใครเป็นนิ้วล็อกอยู่ไม่ต้องลังเลที่จะมารักษาแล้วนะคะ มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขนาดนี้นะคะ ก็รีบมาปรึกษาคุณหมอนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ